คลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ การวัดสัญญาณชีพกันค่ะ สัญญาณชีพเป็นอาการสำคัญที่สุดของชีวิตที่ช่วยบอกถึงความปกติ หรือความผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย 4 อาการแสดง คือ อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต สัญญาณชีพ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสภาวะสุขภาพของบุคคล การวัดสัญญาณชีพ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณชีพจร 1. การวัดชีพจร ใช้นิ้วมือ หรืออุปกรณ์วัดชีพจรแบบใช้สาย 2. การวัดการหายใจไม่ต้องใช้อุปกรณ์ แต่ให้ใช้การสังเกตด้วยตา แล้วนับ จากนั้นจับเวลา 3. การวัดอุณหภูมิให้ใช้ประหลอดในการวัด 4. การวัดความดันโลหิต ใช้อุปกรณ์ 3 ชนิด คือ แบบหูฟัง แบบขดลวด และแบบเครื่องวัด คำแรกนะคะ คำว่าชีพจร ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เมียกุฮากุ เนี่ยคือฮักกุแปลว่า ชีพจร ต่อไปคำว่าสำคัญหรือว่าจำเป็นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าจูโยจูโยแปลว่าสำคัญหรือว่าจำเป็นค่ะ ถัดมาคำว่าชีวิตนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอิโนจิอิโนจิแปลว่า ชีวิตค่ะ ต่อไปคำว่า ปกตินะคะ จะใช้ว่า เฮโจเฮโจแปลว่าปกติ คำตรงข้ามนะคะ ผิดปกติ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า อิโจ อิโจ แปลว่าผิดปกติ ถัดมาคำว่าอุณหภูมินะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าอนโดอนโด แปลว่าอุณหภูมิค่ะ ถัดมาคำว่าการหายใจนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคคิวโคคิวแปลว่าการหายใจถัดมาความดันโลหิต ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเคเซยจุเคเซยจุแปลว่าความดันโลหิตค่ะคำถัดมานะคะคำว่าสังเกตเห็น หรือว่ารู้สึกได้นะคะ จะใช้ว่า 気がつきます気がつきますแปลว่าสังเกตเห็นหรือว่ารู้สึกได้ค่ะถัดมาคำว่า วัดนะคะ ใช้ว่าฮาการิมัสฮาการิมัสแปลว่า วัดค่ะ ต่อไปคำว่า ปลอดนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าเคงโองคิเคงโองคิแปลว่า ปลอดค่ะ ถัดไปถ้าเราต้องการบอกว่า ชีพจรเต้นปกตินะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าเฮเมกุเฮเมกุแปลว่า ชีพจรเต้นปกติ ส่วนถ้าจะบอกว่าชีพจรเต้นเร็วนะคะภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าเมียกุกะฮายายเมียกุกะฮายายแปลว่า ชีพจรเต้นเร็วคำสุดท้ายนะคะ ชีพจรอ่อน ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าเมียคุกะสุคุไนเมียคุกะสุคุไน แปลว่า ชีพจรอ่อนค่ะ